ในหัวข้อต่อมานะครับเราก็จะมารู้จักในส่วนของเครื่องมือต่างๆ ที่อยู่ใน Google Drive กันก่อนนะครับ มาดู ส่วนแรกนะครับในส่วนนี้นะครับ ในเมนูแรกตรงนี้นะครับก็จะเป็นเมนูที่ชื่อว่าไดของฉัน อันนี้ก็เป็นเมนูในการดูไฟล์ข้อมูล ทั้งหมดนะครับที่จะเก็บอยู่ใน Google Drive นะครับ ซึ่งเมื่อเราคลิกเมนูนี้ไฟล์ต่างๆก็จะปรากฏอยู่บริเวณนี้นะครับเมนูต่อมานะครับ ก็จะเป็นเมนูคอมพิวเตอร์ ซึ่งเมนูคอมพิวเตอร์ตรงนี้นะครับณตอนนี้นะครับมันขึ้นว่าไม่มีการซิงกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งถ้าเราต้องการที่จะซิงโฟลเดอร์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับเราสามารถที่จะติดตั้งโปรแกรมสำรองข้อมูลและก็การซิงข้อมูลได้นะครับ ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันในหัวข้อสุดท้ายนะครับ ในเรื่องของการซิงข้อมูล ในส่วนของเมนูต่อมานะครับ ก็จะเป็นเมนูที่ชื่อว่าแชร์ กับฉันนะครับ ซึ่งเมนูนี้จะเป็นเมนูในการเข้าถึงไฟล์ข้อมูลนะครับ ที่ได้รับการแชร์มาจากบุคคลอื่น ดังนั้นนะครับในกรณีที่ มีคนอื่นแชร์งานมาให้เรานะครับ งานต่างๆก็จะมาปรากฏอยู่ในเมนูนี้นะครับ บางครั้งนะครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนแชร์มาให้แล้วแต่เราหาไม่เจออ่าเราก็สามารถที่จะมากดที่เมนูนี้ได้นะครับ ถัดมานะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นเมนูล่าสุดนะครับ จะเป็นเมนูสำหรับการแสดงข้อมูลไฟล์ที่มีการเปิดใช้งานล่าสุดนะครับอ่านี่ก็ช่วยให้เราหาไฟล์ข้อมูลได้เร็วขึ้น เช่นกันนะครับอ่าเราสามารถที่จะเปิดงานที่เราเคย ทำไว้ก่อนหน้านี้ได้จากเมนูนี้ ถัดมาเมนูติดดาวนะครับสำหรับเมนูนี้ ถือว่าเป็นเมนูที่ช่วยในการเข้าถึงไฟล์ข้อมูลได้เร็วขึ้นนะครับ โดยที่เราสามารถติดดาวให้กับไฟล์ข้อมูลสำคัญสำคัญหรือว่าไฟล์ข้อมูลที่เราใช้งานอยู่บ่อยๆ ซึ่งไฟล์ข้อมูล ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลหรือว่าโฟลเดอร์ที่เราทำการติดดาวไว้นะครับอ่าเราสามารถที่จะเข้าถึงได้ตรงนี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับ กรณีที่เราใช้ Google Drive ปริมาณมาก ๆนะครับ ซึ่งจะมีงานที่จัดเก็บอยู่หลากหลายเวลาการเข้าใช้บางทีเราอาจจะจำไม่ได้นะครับ ว่ามันอยู่ตรงไหน แต่ถ้าเป็นงานที่สำคัญสำคัญที่เราใช้อยู่บ่อยๆเราก็ทำการติดดาวเอาไว้นะครับ เมนูถัดมาเมนูถังขยะ อันนี้ก็เป็นเมนูที่จัดเก็บไฟล์ข้อมูลต่างๆนะครับ ที่เราได้ทำการลบมาจากไดนะครับ ซึ่งเราสามารถจะมากู้คืนได้ที่เมนูนี้ เมนูถัดมาตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นเมนูข้อมูลสำรองนะครับ ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลสำรอง ซึ่งอันนี้ก็เป็นการสำรองข้อมูลนะครับจาก อุปกรณ์เคลื่อนที่นะครับหรือโมบายต่างๆ ในส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะแสดงปริมาณเนื้อที่ในการจัดเก็บนะครับ บัญชีนี้เราได้สมัครเข้ามาใหม่ ตอนนี้ก็เราใช้ไปศูนย์ใบนะครับจับสี่ห้าจิก ถ้าเกิดเราต้องการที่จะกดอัปเกรดเพิ่มเติมก็คลิกเข้าไปได้นะครับ โปรแกรมก็จะเปิดมาที่ตัว Google One นะครับ ก็จะแสดงรายละเอียดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลนะครับ ซึ่งในเนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูลนะครับ อย่างที่อธิบายไปในก่อนหน้าแล้วนะครับว่ามันจะเก็บข้อมูลต่างๆนะครับ ใน Google Drive Gmail Google Photo นะครับ ก็จะเอาปริมาณเนื้อที่ที่เราใช้ไปทั้งหมดมารวมกัน นนี้ก็จะเป็นในส่วนของการใช้งานในส่วนของเมนูการเข้าถึงไฟล์ข้อมูลนะครับ ซึ่งจะอยู่ที่เมนูด้านซ้ายตรงนี้